ผ่านไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับการลำจบบูชาครูของนำทั้งสี่คณะครับลำดับต่อไปนะครับจะมีการจัดให้มีการลำเพื่อกับมอ